จ่ายมาตกคูณ 41 แล้วนะตอนนี้ อุ้ยเอเต็มแถว 3,542อุ้ยอุ้ยอุ้ยดอกนี้ คิดตังเลย 4,377 บาท โอ้โห เอาเรื่องว่ะ เตือนคลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะจ๊ะ ก็กราบสวัสดีสายปั่นทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับเฮียต่ออีกเช่นเคยนะในเกม Legend of Perseus ในค่าย PG นะเอาวันนี้เฮียทุนมา 200 นะเฮียมาปั่นเบ็ดต่ำๆนะเฮียขอไปเบ็ดบาท 130 หมุนนะเฮียขอญาตเปิดเทอร์โบดีกว่า เพื่อความรวดเร็วทันใจอ่ะ QJ จ่ายมาดอกนี้คูณ 6 เข้าไป โอ้ยหายมา ต่อ ดูรูปเกมไปก่อนนะ กับเบ็ดบาทนะ ขออย่างเดียวอย่าเพิ่งเข้าฟรีเกมเบ็ดบาทนะเยียขอล้างหน้า ล้างตาไปก่อนนะดอกนี้นะ โอ้โหมาตัวใหญ่ๆมาเบิ่มๆอย่างนี้นะ เกมนี้เฮีเคยมาจัดแล้วนะก็สนุกดีนะ ตอนนั้นก็แตกไปหลายหมื่นอยู่นะมา มาในทุนน้อยนะวันนี้ ทุนน้อยจะไปได้หรือเปล่านะมาดูกันนะอ่ะถ่ายเต็มแถวมาดอกนี้81บาท คิวยังมาต่อคูณเก็บเข้าไป 21 บาทแล้วนะตอนนี้ เงินรางวัลก้อนโตไปนะ85บาท รับมาก่อนนะตอนนี้โคตรเอาอ่ะโคตรสุดอ่ะ เดี๋ยวขอไปเบ็ด5บาทเลยดีกว่า 30 หมุนนะเปิดเทอร์โบไปนะหมุนไป อ่ะคิวจ่าย มาเจแถวหนึ่งว่า ไง เจแถวหนึ่งมาเต็มแถว ว่าร้อยแปดสิบบาท โหคิวยังมาต่อเอ้ย เอาเรื่อง นะ เนี่ยยอะทุนมาสองร้อยนะตอนนี้โหรอบนี้บวกมาหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาท นะ โอ้โห จัดปะเอามาเอามา เอา มานะ แตกจ่าย มาก่อนนะโอ้โห QA ไปดอกนี้ คูณ 12เข้าไปคูณ 12ไปโอ้โหดอกนี้ 10 บาทเบ็ด5บาทนะตอนนี้เอ เอมาว่าโอ้โหคิวคิวแถวหนึ่งไม่มาเหรียญมานะโอ้โห 66 บาท โอ้โห ดอกนี้ ก้อนโตไปร้อยสี่บาท โอ้โห อย่างเอาอย่างเอาบอกเลย หยุดไม่อยู่แล้วนะ ตอนนี้ได้ลุ้นสกัตเตอร์4ตัวเข้าฟรีเกมนะ เกมนี้ใช้สกัตเตอร์4ตัวนะเข้าฟรีเกมไม่เข้าไม่เป็นไรนะ หมุนไปก่อนนะ ขอไปเข้าเบ็ดสูงๆได้ไหม หาทุนหาทางไปก่อนนะ ตอนนี้ห้าบาทห้าบาทหมดนะ ไปเบ็ดสิบบาท เฮียขออนุญาตเบ็ดสิบบาทสักสิบหมุนนะไป เอเต็มแถวมาดอกนี้ 18 บาท โอ้ยเอแถว3ไม่ลงนะอ่ะเอจ่ายมาก่อน เจ เจ เจเจไม่โอ้โหเจ ไม่มาแต่วายมานะโอ้โหเอคูณ 10 ไปดอกนี้ เคยยังมาต่อ 20 บาทโอ้โหดอกนี้เท่าไหร่เงินเรามันก็ โตนะ316 บาทเอาเรื่อง ว่ะโอ้โหเบ็ดสิบบาทเอาเรื่องนะ หายมา ก่อนดอกนี้นะ ไปอีก ไป อีกห้าสิบบุญเลยปะเบ็ดสิบบาทน่าจะเอาอยู่นะ อ่ะ เจ มาเต็มแถวเต็มกระดานดอกนี้ หาฟรีเกม นะ ตอนนี้ฟรีเกมยังไม่เข้านะเจ ไปคูณ 9 ไปดอกนี้นะ โอ้โหเอ เต็มแถว ว่า 27 บาทโคตรเอาอะ่ะเฮียมาเล่นตอนประมาณเที่ยงคืนกว่านะ ลองดูนะ เพื่อจะแตกนะช่วงนี้ไป คิวจ่ายมาดอกนี้ เอเอแถวสองไม่ลงนะสแกตเตอร์มาสามตัวทำไมไม่เข้าสี่ตัวไปเลย วะไปเอ้ยเอ้ยดูดดูดดูดคืนแล้วนะ ตอนนี้โอ้ยกำไรหายไปแล้วนะเจ แถวสามว่าไงเจไม่มาว่ะโอ้ยอ่ะเจเอจ่ายมา ก่อนดอกนี้ มีแถวหนึ่งตัวแพงไม่ลงนะโอ้โหได้ลุ้นสเกตเตอร์อีกตัวนะ เข้าฟรีเกม ลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลย ลงมาลงมา ลง ไม่ลงว่ะอ่ะเจเต็มแถวจ่ายมาโอ้ยเอแถวสามไม่ลง นะ อ่ะเอจ่ายมา ก่อนเจเจแถวสามไม่มาปะโอ้โหหมุนหาฟรีเกมยังไม่เจอแล้วตอนนี้ไป ลองเบ็ด9บาท ดู30 หมุนไป ลองดูนะโอ้ยอ่ะเอจ่ายมาเป็นตัวคูณนะ โอ้ตัวคูณอย่างเยอะ เลยเมื่อกี้ส่วนมากตัว ใหญ่ๆจะเป็นตัวคูณนะ อ่ะ ตอนนี้โอ้โหเข้าทุนเข้าเนื้อไปแล้วนะ ตอนนี้กำไร จะ หมดแล้วนะ ตอนนี้เบ็ด9 บาท ไม่เกิดเลยวะ่ะ ย โอ้โหอะไรวะนะ่ะ เบ็ดเก้าบาท ต้องลดไป 8 บาทแล้วนะโหกำไรจะหมด โอ้โหเบ็ด 8 บาทเข้าฟรีเกมเลยว่ะห้าตัวโอ้โหห้าตัวนะ มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะ โอ้โหกดเดียวเข้าฟรีเกมเลยนะค a q จ่ายมาก่อนดอกนี้ คูณ 13คูณ 13 โห มาถึงก็คูณ 13เลยอ่ะโอ้หายมาเก็บตัวคูณไปคูณ 20ไปตอนนี้ เอจ่ายต่อ48 บาท โหยสงสัยจะกำไร นะ ดอกนี้นะ ตัวคูณเราเยอะนะ อ่ะ เอ คูณ 24ไปตอนนี้คูณ 28 แล้วหายยังมา ต่อ44บาท อย่างเอาอะไป ตัวแพง ได้ไหม ขอตัวแพงลงมา คูณ สักดอกหนึ่งนะ จะได้เพนนะอ่ะเอเจจ่ายมาตกคูณ 41 แล้วนะ ตอนนี้ อุ้ยเอเต็มแถว 3,542อุ้ยอุ้ยอุ้ยดอกนี้ คิดตังเลย 4,377 บาทโอ้โห เอาเรื่องวะเลิกดีกว่านะโอ้โห เข้าฟรีเกมเบ็ด8บาทกดทีเดียวอะ โอ้ยคิวยังมาต่อดอกนี้คูณ 47 เข้ามานะหายไปต่อ37 บาท โอ้โหดอกนี้ 460 บาท โอ้โห เยียวทุนมา 200 นะ ตอนนี้บวกมา 5,000โอ้ยคิวจ่ายต่อ 37 บาท เอเต็มแถวมาดอกนี้เอาเรื่องกระเบื้องล้าวเลยดอกนี้ 162 บาท ดีกว่านะ บอกเลย ครจะอยู่ก็อยู่นะเฮียไปนะโอ้โหหมุนสุดท้ายนะโอ้โหเอาเรื่องวะดอกนี้เงินรางวัลรวมนะ5,156 บาทนะ ไปดีกว่าหนีดีกว่านะ โอ้โหให้อีกหน่อยก็ได้อ่ะจนหมดหมุนนะ หมดหมุนแล้วไปดีกว่านะ พูด คิวจ่ายมานะ ไป หมุนหมุนแล้วไปเลยนะอ๋อฟรีเกมเข้าอีกแล้วนะ เฮ้ยอะไรครับเนี่ยเบ็ดแปดบาทเข้าฟรีเกมสองรอบเลยนะ โห ดูนะรอบนี้มันจะจ่ายเียเท่าไหร่นะ โอ้หเอรอบนี้แห้งว่ะโหยแห้งเลยอ่ะ คิวจ่ายมาตัวคูณนะ คูณแปดตอนนี้ โอ้โหวายลงแถวสองก็ไม่ได้ใช้นะ คิวจ่ายมาก่อนดอกนี้เอเอแถวสามมาว่าแปดบาทโอ้โหคิวยังมาต่อนะ เอาเรื่องว่ะตัวคูณเราเยอะนะ แต่ตัวจ่ายเราไม่มีนะ พูดเลยตอนนี้โหจ่ายมาร้อยร้อยหกสิบสามบาท อ่ะเอมาคูณยี่สี่สองร้อย โหจ่ายมาร้อหกสิบหกบาทนะ ตอนนี้ เบ็ดแปดบาทเข้ารอบที่สองนะเพิ่งจ่ายสอองร้ยสองบาทเองนะ ไม่เหมือนรอบแรกเลย รอบแรกจ่ายโคตรหนักอะ่ะ เอจ่ายมาก่อนเจแถวสามว่าไงเจไม่มาว่ะโอ้โหอีกหมุนสุดท้ายนะ มาดูกันว่ามันจะจ่ายเท่าไหร่อุ้ยหมวกโอ้ยร้อยยี่สี่บาท เอสก็หายมา 140โอ้ยดอกนี้ 264 บาทก็โอเคนะ พูดถึงว่าตอนแรกมันจ่ายมา 5,000 เข้าฟรีเกมรอบ 2 จ่ายมา 500 นะ ก็รับได้นะ แต่ใครจะอยู่ก็อยู่นะเฮียไปดีกว่านะ พูดถึงนะ ถ้ามันจ่ายขนาดนี้แล้วหนีดีกว่านะโอ้ยคอมโบชุดใหญ่เอ้ย คอมโบชุดใหญ่อุ้ยยังมาต่อโอ้ดอกนี้เท่าไรสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะโอ้โหโคตรเอาอ่ะายมาต่อ คูณิบเข้าไปโอ้ยยังแตกกับเบ็ดดบาทอ่ะแนะนำเลยนะ ลองมากดดูนะเบ็ดดบาทนะโอ้โห วันนี้เฮียก็ขอกดอีกนะ กดเองก็ได้ ปัดเศษไหนนะปัดเศษโอ้ยังมาต่อนะ ไม่หยุดนะ มีเบ็ดยี่สิบไปเนี่ยกดปัดเศษนะ ไป โอ้วันนี้เฮียก็ทุนมาสองร้อยนะเฮียบวกมาหกพันอ่ะโอ้โหคนเอาอ่ะ ยังไงใครชอบเกมไหนหรืออยากให้เฮียเล่นเกมอะไร คอมเมนต์มาใต้เดี๋ยวเฮียจะมาจัดให้ส่วนนี้เฮียบ่มละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เฮียเพื่อเป็นกำลังใจเฮียทำคลิปอย่างนี้ต่อไปนะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ แตกดีว่าเกมนี้นะ เบ็ด8บาท